ก่อนที่เราจะไปในหัวข้อถัดไป เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับการประกอบการเพื่อสังคม โดยการเรียนรู้จากผู้ที่ทำการประกอบการเพื่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ พวกเขาเหล่านี้คือใครทำเพื่ออะไร และเขาทำเพื่อใคร เรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ที่นี่ครับ ข้ามีน้มว่าไฮโตลิสข้ามาตามหาท่านดรสิงห์อินราชูโตท่านจะรู้จักหรือไม่ผมนี่แหละดรสิงห์ครับให้คือว่าข้าต้องการที่จะทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มากมายนะตอนนี้ท่านพอจะช่วยข้าได้หรือไม่โอ้ยินดีครับ เชิญเข้ามาคุยก่อน ผมเห็นขยะมากมายหลายกองนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับในองค์กรโอซิสุเห็นได้ยังไงเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกออกแบบอาคาร ส่วนพาร์ทเนอร์ผมคือคุณจ๋าเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างฉะนั้นเราเห็นปัญหาพร้อมกันจากการที่ขนของจากการก่อสร้างไปทิ้งตลอดเวลา คือโอซิสุมองว่ามันเกิดจากเป็นองค์กรที่มาจากนักออกแบบกับผู้รับเหมาใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะมองเห็นปัญหาชัดเจนมากจากการที่เราขนขยะ จัดงานก่อสร้างไปทิ้งทุกวันหลายคันรถต่อวันแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ย ท่านเริ่มมันยังไง คือพอเราเห็นปัญหาแบบนี้ปั๊บเราก็เริ่มเอาเศษขยะอย่างเงี้ยกลับมานะครับมาที่ห้องทดลองห้องออกแบบ แล้วก็เริ่มคัดแยกเศษต่างๆออกมา ว่ามันมีอะไรบ้าง แล้วเราก็มองว่าเอ๊ะถ้ามันมีเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะทดลองทำอของใช้งานอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เราเห็นเศษ หลายอย่างมากเนี่ยแต่ละอย่างก็มีสีสันที่แตกต่างกัน แต่ละอย่างก็มีรูปทรงที่แตกต่างกัน แต่ละอย่างก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกัน ความสั้นความยาวต่างๆเนี่ยมันหลากหลายมาก นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าเอ๊ะจริงๆ แล้วของแบบนี้เนี่ยมันคือวัตถุดิบที่สวยงาม มันน่าจะมาปรับกลายเป็นของที่มีมูลค่าอีกครั้งหนึ่งแทนที่จะส่งออกไปทิ้งหรือว่าไปเผาทำลาย เรามองว่าเราจะพยายาม นำเศษวัสดุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษจากการก่อสร้างจากโรงงานและชุมชนเนี่ยกลับมาแปลเป็นสิ่งของใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นคนออกแบบฉะนั้นเนี่ยการเอาเศษวัสดุมาแปลงด้วยการออกแบบเนี่ยเป็นสิ่งของใช้ได้ต่างๆเนี่ยมันตรงกับความสามารถที่ผมมีอยู่ครับ คือเราทราบว่ามันมีกลุ่มคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ทั่วโลกประมาณ5-10%เ ฉะนั้นเรามองว่านี่คือกลุ่มลูกค้าไม่ได้มองเฉพาะในเมืองไทย แต่ว่ามองของกลุ่มเนี้ยที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกครับก็คือว่าเมื่อเราพบปัญหาจากการจากเศษวัสดุต่างๆ รอบๆตัวเนี่ยก็หาวิธีการนำกลับมาใช้ฉะนั้นการนำกลับมาใช้สร้างอาคาร หรือว่าเป็นบ้านอีกทีนึงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะเศษมันเล็กๆน้อยๆมันสั้นๆยาวๆ ก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าทำอะไรที่มันเล็กกว่าอาคารหรือบ้าน ก็เลยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายใน ปัญหามีเยอะมาก ปัญหาเรื่องคนที่ไม่อยากเอาเศษกลับมาทำปัญหาเรื่องแรงงาน ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ปัญหาทางเทคนิค เพราะไม่มีวิธีการแก้ไขที่เราเข้าใจ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ถ้าปัญหาเรื่องอช่างไม่อยากทำ เราก็ต้องหา คนที่สามารถจะยอมทำโดยที่มีเวลาให้เราบ้างนี่คือขั้นต้นของการที่แก้ปัญหาเรื่องคน แก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ต้องมีการฉลาดในการจ่ายค่าใช้จ่ายว่า เรายอมเสียค่าใช้จ่ายในการทดลอง หรือนำเซลล์สุมาหาคำตอบเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เราแต่ละเดือน ถ้าจัดไว้ เราจะไม่รู้สึกเหมือนเราไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งถ้าจัดไว้สักสองพันสามพันต่อเดือนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นๆอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องรอเวลาว่าเรามีงบประมาณให้แค่ไหนนะครับ แล้วก็อุปสรรคที่สำคัญคือทำแล้วใครจะมาซื้อ เพราะว่าเราบอกว่ามาจากเศษวัสดุ สิ่งนี้แหละเราผมแก้ไขด้วยการเล่าให้ฟัง ว่าสิ่งเราทำนั้นทำมาเพราะว่าเราจะต้องการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วใครเป็นคนทำเขาทำแล้วเขารู้สึกยังไงถึงช่างที่เคย ไม่อยากทำเลยพอผลงานเสร็จออกมาแล้วเนี่ย เกิดหลงรักผลงานชิ้นนั้นเองก็มี จริงๆแล้วก็มีหลายรางวัลที่องค์ิสูได้รับนะครับ เช่นรางวัลสิ่งแวดล้อมกทม รางวัลที่ได้รับจากรางวัลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ส่งของออกไปต่างประเทศ โดยใช้เศษวัสดุจากโรงพยาบาล รางวัล G Mark คือรางวัลจากญี่ปุ่นนะครับ รางวัล D Mark คือรางวัลที่ได้จากกระทรวงพาณิชย์ รางวัล New Designer หรือว่านักออกแบบรุ่นใหม่นะครับ ก็ได้หลายรางวัลข้าอยากรู้ท่าน ท่านช่วยบอกเคล็ดลับให้ข้าหน่อยเถอะว่าท่านมีเคล็ดลับยังไงถึงได้รางวัล และความสำเร็จพวกเราเหล่านี้มา จริง ๆ แล้วสิ่งที่เราทำอยู่ที่รางวัลเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังที่ตัวรางวัลเอง ฉะนั้นเราทำในสิ่งที่เราสนุก เรารู้ว่าเรากำลังแก้ปัญหาอะไรอยู่ เราทราบดีว่าเรากำลังพยายามที่จะนำเสนอประเด็นจุดประกายที่สำคัญสำคัญกับสังคม ฉะนั้นเราทำด้วยความเต็มใจแต่สนุกด้วยในขณะเดียวกัน เราใช้ความสามารถที่เรามีอยู่การออกแบบ ไม่ได้ไปทำอะไรที่ที่เราทำไม่เป็น ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลพวงของความเป็นธรรมชาติของเราเอง ให้ที่หนึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นทางด้านสังคมนะครับเราจุดประกายทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมคิดว่าเราทำสิ่งนี้มาโดยตลอดนะที่โอทิสุพยายามนำเสนอว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญนะอย่างที่สองคือคิด เราคิดว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อให้กับสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับลดการทำลายต่างๆพยายามวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาวนเวียนใช้ใหม่อยู่เรื่อยๆและที่สำคัญคือให้ที่สาม คือให้กับองค์สิสุเอง คือคนในองค์สิสุเนี่ยกลายเป็นคนที่คิดนอกกรอบ กลายเป็นคนที่คิดในเชิงนวัตกรรมตลอดเวลา มันเป็นการฝึกฝนวิธีคิดของเราในขณะในขณะเดียวกันเนี่ยได้เงินกลายธุรกิจ ซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้นั้นสิ่งสามสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มว่าสิ่งที่สำคัญมากๆ เลยในการทำอะไรเพื่อสังคมนะครับคือเรามองว่าทำเพื่อสังคมอยู่ แต่อย่าลืมว่าเราต้องทำเพื่อตัวเองไปพร้อมๆกัน ถ้าเราไม่คิดว่าตอนนี้เราทำเพื่อตัวเองอยู่บ้างเนี่ยเราจะทำไม่ได้ในระยะยาว คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะหมดแรงไปเองครับงั้นพยายามคิดทั้งสองด้านทั้งเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเองด้วย